ของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสังคิดไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดเอกราชจำไม่ให้ใครคนทีดสละเลือดทุกอย่างเป็นสารทะเลถ้าเดินประเทศ Zeit, wo wir die